พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสูตรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับผลิตกรวยจราจร โดยทั่วไปรวยจราจร ผลิตจากพลาสติกที่มีความแข็ง ถึงแม้จะทนแรงกระแทกแต่หากใช้งานไปสักระยะ เมื่อโดนรถทับมักจะเปราะกรอบ ฉีกขาดง่าย และไม่คืนรูปมีอายุการใช้งานสั้นครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาสูตรยางใหม่ ให้สามารถผลิตกรวยจราจรที่มีความทนทานยืดหยุ่นดี เพื่อยืดอายุการใช้งานครับ สวทช พัฒนากรรมวิธีการผลิตยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก หรือ TPNR โดยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ โดยมียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบส่งผลให้กรวยจราจรที่ผลิตจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนี้ มีความยืดหยุ่นต้านทานแรงกระแทก และยึดเกาะถนนได้ดี เทคโนโลยีการผลิตกรวยจราจรยางชนิดนี้เป็นมิตรต่อผู้ประกอบการ เพราะสามารถฉีดขึ้นรูปได้โดยสภาวะเดิม นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากยางธรรมชาติ